นะครับตรงนี้เป็นเมื่อกี้นี่เป็น PE ธรรมดา แต่อันนี้เขาเรียกว่าเป็น CAPE นะครับ CAPE ย่อมาจาก cyclical adjusted price to earnings นะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่า Schiller PE ก็ได้นี่นะฮะ Schiller PE นะครับเป็น PE ที่แทนที่จะใช้ earning แค่ปีเดียวย้อนหลัง อันนี้เขาใช้ earning 10 ปีย้อนหลังเลย เอามาหาค่าเฉลี่ยนะฮะ เอา e a r n i n g เนี่ยสิปี มาหาค่าเฉลี่ยปรับอัตราเงินเฟอ้อแล้วนะครับ มาหาค่าเฉลี่ยเสร็จปุ๊บเอาไปหารราคาพอหารราคาปุ๊บ เราก็จะได้ PE ที่ปรับเกี่ยวกับวัตจักรของธุรกิจในเศรษฐกิจของเรานะครับ ก็เขาก็เชื่อกันว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่วัดความถูกแพงของหุ้นได้ดีนะครับค่อนข้างดีจะเห็นได้ว่าตรงนี้เลยนะ ตรงนี้เนี่ยเป็นในปี 1930 นะครับ จะเห็นได้ว่าในปี 1930 เนี่ยหลังจากปี 1930 เนี่ยเกิดอะไรขึ้น เกิด Great Depression ในประเทศอเมริกา นะฮะ เห็นได้ว่าหุ้นเนี่ยมูลค่าของมันหายไปทันทีนะฮะสประมาณ 3 ส่วน4ของมูลค่าทั้งตลาดเลยนะครับ เนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแบบโอ้โห กระหน่ำเลยตรงนี้นะครับ ก็คือ มีผู้คนที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยไม่มีงานทำเนี่ยประมาณ 25%ของทั้งหมดนะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับแบงก์ก็ปิดตัวกันค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่าคนก็กลัวแบงก์จะล้มพอคนกลัวแบงก์จะล้มปุ๊บก็ไปเข้าแถวที่ธนาคารเพื่อที่จะถอนเงินออกมาจากธนาคารพอธนาคารไม่มีเงินมาหมุนนะฮะก็ขาดสภาพคล่อง พอขาดสภาพคล่องปุ๊บ ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้พอธนาคารขาดสภาพคล่องไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ธุรกิจต่างๆ ก็ต้องใช้ธนาคารถูกไหมฮะ ก็ต้องมาทำธุรกรรมที่ธนาคาร ต้องมากู้ยืมต้องมาฝากเงิน เมื่อธนาคารซึ่งเปรียบเสมือนเส้นโลหิตของระบบเศรษฐกิจทำงานไม่ได้ ธุรกิจก็ทำงานไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะ ก็จะเห็นได้ว่าช่วงที่ตลาดร้อนแรงเนี่ยก็ตามมาด้วย ตลาดที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดหมีอันนี้เขาเรียกว่าตลาดที่มันขึ้นไปนี่คือตลาดกระทิง ลงมานี่คือตลาดหมีนะฮะ ก็คือหุ้นตอนแรกแพงมาก แล้วก็กลับมาเป็นถูกมากๆนะฮะ CAPE ตอนนี้ก็เหมือนกันนะฮะ ก่อนที่ก่อนที่จะเกิด 19เอ่อ7กว่า กว่าเนี่ย ก็ตลาดก็ค่อนข้างแพงนะครับ ตอนนี้ก็ .com นะฮะ .com ก็ขึ้นไปสูงริ้วเลย ขึ้นไปสูงริ้วเลย แล้วก็ลงมาอย่างแรงเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็ช่วงเกิดวิกฤตนะครับ เศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์นะครับ ก็เพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ความถูกแพงก็ดูได้จาก PE นะฮะของตลาดก็ได้นะครับ โดยโดยรวม หรือดูจาก CAPE นะครับ CAPE ก็จะเป็นตัวที่บอกอความถูกแพงแต่ปรับย้อนหลังกลับไปหลายปีหน่อย ของ e a r n i n g ็นะฮะ แต่โดยเฉลี่ยแล้วก็จะเห็นได้ว่านะครับ โดยเฉลี่ยแล้วดัชนีมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้าดูที่ระยะยาวนะครับ โอเค คราวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นงานวิจัยของนะครับผลที่ได้มาจากงานวิจัยส่วนหนึ่งของโรเบิร์ตชิลเลอร์เหมือนกันนะครับ เขาก็จะบอกว่า คราวนี้เราลองเอามาพลอตดู เอา อัตราผลตอบแทนนะครับนะเนี่ยตรงแกน y เนี่ยเป็นอัตราผลตอบแทน 20 ปีแต่หา 20 ปีหลังจากที่เก็บข้อมูลมานะครับต่อปี อัตราผลตอบแทนต่อปีนะฮะแกน x คือ PE แกน x คือ PE ก็คือความถูกแพง นั่นก็แปลว่าถ้าไปทางด้านขวาเนี่ยข้อมูลตรงนี้จะเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉลี่ยนะครับ ไม่ใช่ทุกๆทุกๆตัว ทุกกหุ้นอันนี้เป็นของอทั้งดัชนีเลยแกน x เนี่ยถ้าเพิ่มไปทางขวาเนี่ยเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับ จะทำให้มันแพงขึ้น แกน y อัตราผลตอบแทนนะครับ แล้วถ้าเกิดเราทำเส้น เพื่อจะมาใส่ในนี้เราคิดว่ามันจะเป็นเส้นที่ขึ้นไปอย่างนี้ หรือว่าเส้นที่ลงมา ก็จะ เห็นได้ทันทีเลยว่าเทรนมันก็จะเป็นไง มันก็จะลงมา นะครับ ถ้าเราเส้นเข้าไป พอเส้นที่ลงมานั้นก็แสดงว่าสโลปของมันก็จะเป็นไงสโลปของมันก็จะเป็นลบ พอสโลปมันเป็นลบหรือความชันเป็นลบเนี่ยก็แสดงว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ผกผัน นะครับ ระหว่าง P/E ratio ความถูกแพง และอัตราผลตอบแทน นะครับ นั่นก็แปลว่าถ้ามันยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆ อัตราผลตอบแทนก็จะน้อยลง นั่นเองเราดูตามกราฟนี้ ก็คือโดยเฉลี่ยถ้าคุณซื้อหุ้นที่มันแพงคุณก็จะได้อัตราผลตอบแทนที่น้อย แต่ถ้าคุณซื้อหุ้นที่อัตราที่โทษทีครับถ้าคุณซื้อหุ้นที่มันถูกๆคุณก็จะได้อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นโอเคนะครับ อันนี้ก็เป็นเหมือนหลักฐานให้มาดูคร่าวๆก่อน อันนี้ดูจากดัชนีนะไม่ได้ลงทุนไม่ได้ลงทุนในหุ้นแต่ละตัวนะครับ เป็นดัชนี ดูเป็นดัชนีไปคราวนี้เราสามารถที่จะดูนะครับ ข้อมูลจากในเว็บไซต์ก็ได้นะครับ สามารถเนี่ยอย่างเว็บไซต์นี้นะครับ คุณสามารถพิมพ์ไปได้ว่า CAPE นะครับ CAPE หรือ Cyclical Adjusted Price to Earnings Ratio แล้วก็เว้นวรรค global คราวนี้เราอยากจะเปรียบเทียบทั้งโลกเลย อยากจะดูทั้งโลกเลยว่าตอนนี้ตลาดไหนถูกตลาดไหนแพงนะครับกก็มีเว็บไซต์ชื่อของ Star Capital นะครับเสิร์ชดูแล้วน่าจะขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยของ Google เว็บไซต์นี้จะบอกว่าตอนนี้ c p e ของแต่ละประเทศเป็นเท่าไหร่ PE เป็นเท่าไหร่ PB เป็นเท่าไหร่ PS เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็จะเรียงความถูกแพง เราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งนะฮะอย่างในตารางนี้เนี่ยอันดับหนึ่งคือประเทศเกาหลีนะครับที่ถูกที่สุดนะฮะเขาเรียงจัดอันดับออสเตรียต่อมานะครับประเทศไทยของเราอยู่ตรงไหนนะครับประเทศไทยของเราอยู่ตรงนี้นะฮะอันดับที่ 22นะครับอันดับที่ 22 เลย ก็ประเทศไทยก็ถือว่าอยู่ในช่วงกลางๆ ไม่ถูกและไม่แพงนะฮะ แต่ค่อนข้างไปทางแพงนิดนึงนะครับ ถ้าดูตามนี้นะครับในอเมริกานะครับก็อยู่ที่ตอนนี้แพงมากนะครับ เขาบอกแพงมากอยู่ที่อันดับ 40 เลย ถ้าเทียบกับประเทศอื่นก็ค่อนข้างแพง เพราะฉะนั้นมันก็มีงานวิจัยอีก มีหนังสือออกมาอีกว่า ถ้าคุณลงทุนในตลาดนะครับ ไม่จำเป็นจะต้องลงทุนในประเทศของตัวเอง ถ้าคุณลงทุนในประเทศของตัวเองเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่า home country bias ก็แปลว่าคุณมีความลำเอียงจะลงแต่ในประเทศตัวเองอย่างเดียว ถ้าคุณไปลงต่างประเทศ ซึ่งตอนนั้นเป็นประเทศที่ถูกๆเนี่ยลงหลายๆดัชนีเนี่ยก็สามารถชนะนะครับ ในส่วนสีฟ้าเนี่ยก็อาจจะชนะในส่วนของสีแดงครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่เขาทำออกมา ก็อย่างนั้นก็ได้นะครับ ก็ก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับโอเคครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าการลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยแล้วก็ผลอัตราผลตอบแทนเป็นอย่างไร เราควรจะซื้อหุ้นที่มันโดยเฉลี่ยแล้วมันถูกดีกว่าซื้อหุ้นที่มันแพงนะครับโอเคขอบคุณมากครับ